สวัสดีค่ะ หนูชื่อตังตังค่ะ วันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงที่สนุกสนานค่ะ เป็นเรื่องราวที่ไม่เครียดไม่โมโหนะคะ เธอก็มากระชากหัวใจตั้งใจวันแรกที่เราได้พบกัน อยากจะสร้างสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนาน จะหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นนันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอแต่แล้ว ฝันสลายไปในพริบตา เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วก็ฝากไม้จำเป็นต้องขัดใจตัวเอง ที่มันชอบเธอ ไม่ให้ชอบเธอ คงเป็นไปไม่ได้ เพราะใจมันคิดไปไกลยากที่จะดึงกลับแล้วจนเป็นน้องขัดสายตัวเอง คมตาลงแล้ว หลังกับบอกใจว่าไม่เป็นไร คิดว่าเป็นความสุขเล็กๆใน้อย ูกใจอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะ